ขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาฟู้ดดีไซน์ในตอนสูตรและวิธีการทำมายองเนสค่ะ มายองเนสนั้นเป็นส่วนผสมที่มักใช้กันในการทำสลัดนะคะ เราลองมาดูส่วนประกอบและวิธีการทำมายองเนสกันค่ะ Uh, mayonnaise, you see, as you see, we have all the ingredients in front of us. n o h Not so, so many? No, not yes. so many. No, it's, it's quite, it's a dish that's common used in, in Europe. Yes. Now. So the first we have is uh, fresh eggs. so which I will divide in two now so I only use the egg yolk egg yolk. and then the next thing is vinegar it's quite important in the dish so yes. I think as well with uh, mayonnaise you need to have some acidity quite a lot of acidity so oh. vinegar is quite important the one I'm going to use is mango vinegar อ๋อ oh, is. น้ำส้มสายชูจากมะม่วงค่ะ มีหน้าถึงมีสีเหลืองๆนะคะ but can we use other kind of vinegar เราสามารถเราสามารถใช้วินิก้าน้ำส้มสายชูทั่วๆไปได้ไหมคะ for normal for normal mayonnaise use a, a plain vinegar that's better a plain vinegar or a white wine vinegar is, is okay งั้นเราก็ใช้น้ำส้มสายชูทั่วๆไปได้นะคะ and the next one and the next one is mustard so this is mustard we use as well to accomplish the dish. Yeah, to give the taste more taste. Yeah, give it more taste. Mustard as well, preferably when you once you open the jar, you need to keep mustard in the fridge. That's very important. ใช่บอกว่าที่สำคัญคือตัวมัสตาร์ดเนี่ยถ้าเราเปิดฝาแล้วเราต้องเก็บเข้าในตู้เย็นไม่งั้นมันจะเสียง่ายมาก แล้วก็รสชาติมันก็จะดรอปลงด้วยนะคะ And then we have vegetable oil. Um, so this. Can, this one can b e use uh, other oil, chef? เราสามารถใช้ น้ำมันตัวอื่นๆได้ไหมคะเชฟ I mean preferably again I, I, I prefer vegetable oil but also you can mix it you can mix it with olive oil and vegetable oil you can do a mix half half ก็คือเชฟบอกว่าจริงๆอ่ะเราสามารถใช้น้ำมันมะกอกได้เหมือนกัน แต่สำหรับตัวเชฟเองแล้วเนี่ย ถ้าจะใช้น้ำมันมะกอกเนี่ยเขาอยากให้ผสมกับน้ำมันพืชด้วย เพราะมันจะทำให้รสชาติเนี่ยมันมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น And then we have salt and pepper. Again, yeah. salt, I prefer to use sea salt because mm -hmm. sea mm-hmm. salt has much more flavors and it has flakes inside. Mm -hmm. So mm-hmm. you make that fresh, you grain that fresh. And um, the pepper is better, use white pepper instead of black pepper. And the the the last is แล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็นตัวเพิ่มรสชาติก็คือเกลือกับพริกไทยแต่ว่าเกลือนี่เราใช้เกลือทะเลนะคะเพราะมันจะมีความเค็มที่กลมกล่อมมากกว่าเกลืออย่างอื่น